ทศชาติปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงชาติที่แปด นารทะมหาพรมสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมอุเปขาปารมี เว้นเราแล้ว ไม่มีใครสามารถปลดเปลื้อง พระเจ้าอังคติราชจากมิจฉาทิฐิได้ วันนี้เราควรจะไปสงเคราะห์พระธิดา และทำให้พระราชา พร้อมทั้งบริวารชน เกิดความสวัสดียานนวชิระ พระราชจิตจาภรเทิดยานวชิโร เจ้าหญิงนั้นได้ไปเกิดในเทวโลกตรวจดูว่าตนมาจากไหนจึงมาเกิดในเทวโลกจึงเห็นว่าเคยเกิดเป็นกระเทยในตระกูลที่มีโภคะมากในแคว้นวัชีจากนั้น จึงตรวจดูว่า เพราะบุญอะไรจึงได้มาเกิดในที่อันน่ารื่นรมเช่นนี้ได้เห็นบุญที่ตนทำไว้เมื่อครั้งเกิดในตระกูลเศรษฐี ในกรุงโกสัมพีจึงตรวจดูต่อไปว่าทำกรรมอะไรไว้ จึงมาเกิดเป็นกระเทย จึงได้รู้ว่าตนเคยเกิดเป็นโค ประสบทุกข์ใหญ่ ในทศนรัตเมื่อหวนระลึกถึงชาติต่อจากนั้น ก็ได้เห็นตนถูกตอนในชาติลิง เมื่อหัวระลึกชาติถัดจากนั้นไปอีก ก็เห็นตนถูกตอนในชาติแพะ ในพินนาคตรัเมื่อหัวระลึกถัดจากชาตินั้นไปอีก ก็เห็นตนเกิดใน โรรุวนรกเมื่อพระนางจารุราชธิดา เห็นตนหมกไหมในนรกและประสบทุกข์ในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานก็บังเกิดความกลัวอย่างมาก เจ้าหญิงรุจาราชธิดา หวนระลึกถึงชาติต่อไปว่า เราประสบทุกเช่นนี้เพราะกรรมอะไร จึงเห็นกรรมที่ตนคบชู้กับภรรยาคนอื่น เพราะคบเพื่อนชั่วในแคว้นมคต พระนางจึงตรวจดูต่อไปว่า หลังตายจากชาตินี้แล้ว จะไปเกิดที่ไหน ก็รู้ว่าในชาติที่สองที่สามที่สี่จะเกิดเป็นบาทปริจาริกาของเท้าสักกเทวราชอีกครั้ง ดำรงอยู่ตลอดชีวิตในชาติที่ห้าจะไปเกิดเป็นอัครมเหสีของชวนะเทพบุตรในเทวโลก ชาติที่หกถัดจากนั้น จะจุติจากสวรรค์ชั้นดาวดึงไปเกิดในพระคันของพระอัครมเหสีของพระเจ้าอังคติราชมีพระนามว่ารุจาราชกุมารี ในชาติที่เจ็ดถัดจากชาตินั้น จึงจะพ้นจากความเป็นหญิงไปเกิด เป็นเทพบุตรผู้มีฤทธิ์มากในสวรรค์ชั้นดาวดึง พระนางรุจาราชธิดา แสดงธรรมให้พระราชบิดาฟังยิ่งขึ้นไปว่า ชายใดปรารถนาเป็นบุรุษทุกทุกชาติไป ก็อย่าเป็นชู้กับภรรยาผู้อื่น เหมือนคนล้างเท้าสะอาดแล้ว ไม่เหยียบโคลนอีก หญิงใดปรารถนาเป็นบุรุษทุกทุกชาติไป ก็พึงซื่อสัตย์ต่อสามี เหมือนนางเทพอปสร ผู้เป็นปาฏปาริจาริกายำเกรงพระอินทร์ ผู้ใดปรารถนาโภคทรัพย์ อายุ ยศและสุขอันเป็นทิพย์ก็พึงเว้นบาปกรรมทั้งหลาย ประพฤติแต่สุจริตธรรม สัตว์ทั้งปวง ล้วนมีกรรมเป็นของตัว ขอพระองค์ทรงตริตรอง ด้วยพระองค์เองเถิด เจ้าหญิงรุจาราชธิดาได้ทูลเล่า ถึงชาติที่ตนเกิดมาแล้วในอดีตชาติ และแสดงธรรมถวายพระชนกนาตลอดคืนจนรุ่งเช้า แล้วกราบทูลว่า ขอพระองค์อย่าทรงเชื่อคำคนเปลือย ผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิเลย โลกนี้มีจริง โลกหน้ามีจริง สมณพราหมณ์มีจริง และผลของความดี ความชั่วก็มีจริง แม้เมื่อพระนางรุจาราชธิดา ปราบทูลถึงอย่างนี้ก็ไม่อาจแก้ไขรัชนกจากความเห็นผิดได้ ส่วนพระเจ้าอังคติราชทรงสดับวาจาอันไพเราะของพระติดา ทรงปลื้มพระราชหฤทัยอย่างยิ่งว่า พระธิดาของพระองค์ฉลาดหลักแหลมช่างเจรจา ธรรมดา มารดาบิดา ย่อมรักเอ็นดูบุตรที่ฉลาดเจรจา แต่คำพูดนั้น ก็หาได้ทำให้บิดาละความเห็นผิดไม่แม้ชาวพระนคร ก็ลือกระชอนกันว่า เจ้าหญิงรุจาราชธิดาทรงแสดงธรรม หวังจะให้พระบิดาละความเห็นผิด ต่างพากันดีใจว่า พระธิดาเป็นบัณฑิต ถ้าแก้ไขพระบิดาจากความเห็นผิดได้แล้ว ชาวพระนครก็จะปลอดภัย เมื่อเจ้าหญิงรุจา ไม่สามารถทำให้พระชนกได้สติ ก็ไม่ทรงละความพยายาม ทรงดำริหาช่องทางต่อไป จึงประคองอัญชรี ขึ้นเหนือพระเศียรนมัสการทิศทั้งสิบทรงตั้งอธิษฐานว่า ในโลกนี้ ย่อมมีสมณพราหมณ์ผู้ทรงธรรม มีเท้าจตุโลกบาล และเท้ามหาพรหมผู้ดูแลโลก ข้าพเจ้าขออัญเชิญท่านมาปลดเปลื้องพระชนกนาของข้าพเจ้า จากมิจฉาทิฏฐิเมื่อพระชนกนาไม่มีพระคุณ ข้าพเจ้าก็ขอเชิญคุณ และด้วยสัจจะของข้าพระเจ้า